คือการกระทำเนี่ยมันมันไม่ใช่วิสัยของการฝึกทหาร มันมีการกระทำที่ทารุณโหดร้าย ซึ่งมันย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็หลายหลายอย่างค่ะ เราก็เลยมองว่ามันจะต้องแก้ไขแล้วนะ ยังคุยกับผู้ผู้ใหญ่หรือว่านักกฎหมายเลยค่ะว่าถ้าเข้าสู่ชั้นศาลแล้วเนี่ย เราจะขออ ยื่นคำร้องกับศาลว่าขอให้ตรวจสอบสภาพจิตกับทั้ง 10 นายที่เป็นคนกระทำอะค่ะเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมันถ้าเป็นวิสัยของคนปกติเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ อย่างเช่นเอาเกลือทาแผลโรยทาแผลให้นั่งเป็นก้อนน้ำแข็งกระทืบอะไรเงี้ยคือเรามองว่ามัน มันป่าเถื่อนแล้วก็โหดร้าย มันไม่เหมือนวิถีของชีวิตมนุษย์เราอะค่ะ สิ่งที่คิดมาตลอดคือมันจะทำให้ยังไงชีวิตของหนึ่งชีวิตที่เสียไปมันจะทำยังไงให้ชีวิตเขาตายอย่างมีคุณค่า คือเรามองว่า ถ้าวันข้างหน้าเราปล่อยไปหรือว่าเรารับการเยียวยาเนี่ย โดยที่เราไม่ต่อสู้ทางกระบวนการยุติธรรม มันก็ต้องเกิดเคสนี้กับคนอื่นต่อไป แล้ววันข้างหน้าเนี่ยถ้าเป็นญาติเราเป็นลูกเรา เราไม่ต้องมารับกรณีอย่างนี้อีกหรอคะถ้าเรารับเงินไปเนี่ยคนเป็นมันสบายจริง แต่คนตายก็ตายอย่างไร้ค่า ไร้ศักดิ์ศรีเลยเราพยายามที่จะสะท้อนตรงนี้ค่ะว่าให้กองทัพแก้ไขในเรื่องประเด็นนี้ก็คือ ไม่ต้องการให้มีการซ้อมพลอาหารเกิดขึ้นแล้ว หรือว่าไม่มีการทำร้ายเพราะเนื่องจากนโยบายของกองทัพเองเนี่ยไม่ต้องการให้กระทำอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันจะต้องไปถึงสู่ระดับล่างให้ได้ระดับเมื่อระดับเบิร์นมีคำสั่งแล้ว ระดับล่างจะต้องทำให้ได้ค่ะเรามองตรงนั้น